กันณลานโลกดนตรีเช่นเคยครับ ท่ามกลางเสียง ปรบมือรอยยิ้ม ความสุขจากทุกท่านที่มาเยือนณลานโลกดนตรีททบ 5 ทุกวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่ายครับ72โปรโมชั่นผู้เสนอรายการนี้ยินดีต้อนรับเราเป็นรายการสด แม้จะมีคนมากมายเยอะแยะ แต่เรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลคอยต้อนรับให้ความสะดวกและให้ความปลอดภัยทุกประการครับนี่คือลานโลกดนตรีของเราทุกวันอาทิตย์นะครับ กราบขอบพระคุณแฟนๆที่อยู่ต่างจังหวัดชมกัน ทั่วประเทศในขณะนี้ทุกวันอาทิตย์เที่ยงนะครับ ไปที่ไหนก็ดีใจมีแต่คนถามถึงพูดถึงรายการโลกดนตรี กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในสัปดาห์หน้าขอเชิญ โรงเรียนบ้านคลองบงปักธงชัย นครราชสีมานะครับ มารับตู้ยาพร้อมเครื่องเวชภัณฑ์ในอาทิตย์หน้า ทางโรงเรียนศิลปะนะครับซึ่งอยู่ที่จรัญสนิทวง 45 นะครับเป็นสถาบันที่สอนความรู้ด้าน วาดเขียนนะฮะดีไซน์ถ่ายภาพได้มอบอาหารกลางวันให้ 2,000 บาทครับ และบริษัทสามัคคีสารมอบหนังสือของสำนักพิมพ์ดอกย่านะครับ ให้ 3,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกฝังนิสัยให้เยาวชนรักการอ่านหนังสือนะครับ และก็ขอมอบมีตุ๊กตา ตุ๊กตานักอ่านซันตาคลอสมอบไปกับคนที่รักการอ่านในรายการโลกดนตรีด้วยนะครับครับ และบัตรนี้ขอเชิญสัมผัสกับฮันนี่ครับ เดี๋ยต้องบอกว่านี่เป็นหวัดวันนี้ ถ้าเสียงแหบมันก็อย่าโทษกันนะคะ แล้วก็ขอสวัสดีพี่ๆน้องๆทางบ้านด้วยเป็นยังไง โอ้โห ตื่นเต้นดีใจมากๆเลยข้างหน้านี่มากันเยอะแยะเลยขอบคุณมากเลยนะคะข้างหลังด้วยเยอะแยะเลยส่งเสียงหน่อยแล้วฝั่งนู้นระวังรถนะคะ เอาบนต้นไม้สบายดีหรือเปล่าเอ่ยแล้วเป็นยังไงขึ้นไปอยู่บนนั้น แม้ทุกคนเห็นสบายดีฮันนี่ก็สบายใจฮันนี่เป็นห่วงนะคะ พี่ๆน้อง ๆ ว่าเป็นยังไงกันบ้างแหมนึกว่าไม่สบายกันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นห่วงเรามั่งไหมเนี่ยจริงอ่ะจริงก็ปล่ะคะโอ้น่ารักสดชื่นแจ่มใสทุกคนดีมากๆเลย แต่ว่าบางครั้งนะคะฮันนี่ก็อยากจะขอโทษที่ทำอะไรผิดข้องหมองใจกับบางคนไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะคะอย่างน้อยมันก็แบบแค่ขัดใจเนอะ อนเสิร์ตสัมผัสสายรุ้งนะครับในวันที่ 8 ธันวาคมนะฟอรัมพลาซาจังหวัดชนบุรีนะครับ เริ่มตั้งแต่เวลา 16นาฬิกาไปต้นไป พบกับเรนโบโชว์อัลบั้มชุดลัดฟ้ามากับรุ้งกับทัชนาตะกัวทุ่งศิลปินสุดหล่อนะครับ และกลุ่มศิลปินสร้างสารรค์ประจันบานจากอัลบั้มชุดคิดถึงบ้านนะครับจองบัตรโดยด่วนได้ที่ ห้างใต้ฟ้าการแว่นใกล้สี่แยก เฉลิมไทยชนบุรี ที่ฟอรัมพลาซาและที่ร้านแคนตาลูฟ นะครับ ขอเชิญสิทธิ์เก่าพนิชยการนครสวรรค์รุ่น 11 พบปะสังสรรค์ครั้งที่ 8 ที่นครสวรรค์นะครับณห้องรัศมีดาราโรงแรมพิมานอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ในวันเสาร์ที่8ธันวาคมนี้เวลา 18นาฬิกาเป็นต้นไปครับกรมศิลปากรกรุงเทพมหานครนะครับขอเชิญชม พันพิราชนาฏศิลป์จีนจากนครคุนปิงนะครับ เพื่อนำรายได้ทุนกล้าวถวาย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระโอกาสพระชนมายุ 90พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพระโอกาสเจริญพระชนพรรษา 3 รอบ ในวันที่2ธันวาคมนี้เวลา 19นาฬิกา ณศูนย์กีฬาเยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดง ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ และที่เซ็นทรัลนะครับ ขอเชิญสิทธิ์เก่า และสิทธิปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมงาน MEL Forever 90 ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ณห้องบางกอกคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมแอมบาสเดอร์ เวลา 18นาฬิกาสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดช่องลมทุกรุ่นร่วมงานครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งโรงเรียนในวันที่ 1 ธันวาคมนี้เวลา 18นาฬิกาขอเชิญท่านผู้ปกครองและสิทธิ์เก่าโรงเรียนมารดานรุมนร่วมงานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคมนี้เวลา 18นาฬิกา ณหอประชุม โรงเรียนมารดาณรุมนนะครับ แล้วก็โรงเรียนกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดงานฉลอง 25 ปีกายภาพบำบัดขอเชิญชมและร่วมงานวันที่ 26-30 พฤศจิกายนนี้เวลา 9นาฬิกาถึง 16นาฬิกา ณศาลา 100 ปี ตึก 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช ครับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญชมการแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปีของสระในวันที่ 1 และ 2 ธันวาคมนี้ เริ่มการแข่งขันเวลา8นาฬิกา 30 นาทีครับ กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์จัดขบวนคารวานมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มหากุศลกับบุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดจำนวนไม่จำกัดซีซีด้วยนะครับ จากกทมถึงระยองในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคมนี้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน ณกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์บางกระบือนะครับ งานรุ่นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น 40 ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคมนี้เวลา 18นาฬิกาณโรงแรมแมนดารินครับ และขอเชิญพบกับฮันนี่พัดสอนครับ การตัดสินใจอะไรพลาดไปเนี่ยอะไรสิวาคะ คนละช่องนะคะค่ะอย่างที่บอกนะคะ บางคนที่ล้มไปเลยตัดสินใจอะไรพลาดเนี่ยนะคะ เราก็จะต้องลุกขึ้นมาเพื่อ ช่วยชีวิตตัวเราเองให้ดีขึ้น อย่างว่านะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงคนเราเนี่ยนะคะไม่ใช่นางเอกนางเอกเลย ที่จะแบบ ชีวิตจะหรูหราดีตลอดเวลาใช่ไหมเอ่งเราจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะ รับบทใหม่ไม่มีเธอค่ะ ชีวิตเราคือละครฉันก็อยากจะข้ามตอนบทนี้ไป ตอนความรักพังหัวใจมันจวนมาลายแล้วให้ใครช่วยช้ำใจแทนฉันที เหลือเกินทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุขสนุกสนานนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็มาชมกันที่นี่มากมาย สมาคมสิทธิ์เก่า บางบุญนาคภูมิวิทยาคมจังหวัดพิจิตรได้จัดงานคืนสู่เย้านะครับในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ ณสนามโรงเรียนบางบุญนาคภูมิวิทยาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 17นาฬิกาไปต้นไปฮันนี่พัดสอนจะกราบกระวะแฟนๆทุกท่านทั่วประเทศในไม่นานเกินรอนี้ โดยวันที่ 6 มกราคมนี้นะครับจะแสดงที่จังหวัดระยองครับ พี่น้องชาวระยองอย่าลืมพบกันนะครับพักสันติภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท วันที่ 7 ถึง 21 ธันวาคมนี้ ณโรงเรียนบ้านหนองขามป้อมตำบลสายนาวัง อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเสื้อผ้าเข้าสารหนังสือยารักษาโรค ได้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือตู้ไปรษณีย์ 24ขีด1055กทม10241 นะครับ ขอบพระคุณบนทางทีวี เรื่องราวของโลกดนตรีอยู่ที่นี่ เพื่อนหนุ่มสาวเฟรนชิพนะครับ ก็เรื่องราวของวัยรุ่น และเนื้อหาสาระอยู่ที่นี่ และขอบคุณศิลปินทั้งหลายรวมทั้งฮันนี่พัดสอนครับ สำหรับจะมีข่าวดีบอกพี่น้อง ๆ ต่างจังหวัดนะคะว่าเดือนหน้าเป็นต้นไปนี่ฮันนี่จะไปทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นเราเจอกันนะเห็นไหมไม่ใช่เรามาเจอกันเฉพาะที่กรุงเทพทั่วประเทศเลยเราก็เจอกันได้นะคะ เวลาเราน้อยนะวันนี้สู้เอาเพลงมันๆเลย ขึ้นมาสนุกเฮวๆดีกว่า